วันนี้ก็บกทุนมา 200 บาททวนเลยนะ เพื่อนำมาจัดเบ็ด2 บาทประเดิมกันไปก่อนเลยครับผม10สปินล้างครับไปวันนี้จะแตกจะแจ่มหรือเปล่ามาดูกันนะเพื่อนนะก่อนอื่นก่อนแรกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะเพื่อนเกมนี้มันแตกได้ 2 ฝั่งนะซ้ายก็ได้ขวาก็ได้นะครับผม จัดไปจัดไป เบ็ด5เลยเบ็ด5กันต่อเลย 2 บาทหมดโคตรไวเช็ดโคก10สปินกู ไปเพื่อนจัดไปขอจำแจมขอจำแจมเกมนี้มันน่าจะเด่นที่วายนะเพื่อนนะถ้าวายเข้าดีก็แตกดีนะครับผม มามามาเฮ้ยแตกหน่อยดีวะฮัลโหล เออ ตัวเล็กตัวน้อยเอาหมดครับผมช็อตนี้สวย แตกบนล่างก็ได้นะเพื่อนเกมนี้ น่าจะแตกงายอยู่น่าจะแตกงายอยู่แล้ววายมา โอ้โห วายมาอย่างนี้ก็แตกดิ แล้ววายเต็มกราฟอย่างนี้ไม่แตกให้มันรู้ไป วายเต็มกราฟอย่างนี้ไม่แตกไม่ไหลให้มันรู้ไป โอ้โห สวยงามผมผมบอกแล้ว เกมนี้แม่งเด่นที่วายจริง แม่งเด่นที่วายจริง โอ้โห ไหลไหลไปเพื่อน ไหลไหลไปจำแจมครับผม เออเอาเรื่อง เอาเรื่องมาดี ถือว่ามาดี สเก็ตเตอร์มาแล้ว 2 ตัว ขออีกตัวนึงเพื่อเข้าฟรีเกม โอ้โหยังไม่มาเพื่อนยังไม่มาแต่รางวัลก้อนใหญ่ก็โตมาแล้ว รางวัลก้อนใหญ่ก้อนโตมาแล้วจังหวะนี้ซูเปอร์ไม่กล้าไป 584 บาทนะเพื่อนนะเอาเรื่องครับผมโอ้โหไปไม่รีรอไม่รอช้า จัดกันต่อเลยนะเพื่อนนะถือว่าเริ่มมาดีถือว่าเริ่มมาดีอยู่ฮึบฮึบฮึบเออมาวะ เอาหน่อยเอาหน่อยไป ขอย่านะไม่ขอย่าขยับเบ็ดไปเบ็ดสิบเลยละกันเบ็ดห้าไม่ค่อยสะใจเท่าไหร่นะครับผม เบ็ดสิบเนี่ยแจมเบ็ดสิบเนี่ยแจมไปไปเออมาหน่อยดิวะเอาหน่อยดิวะหลัวหน่อยดิวะ เริ่มเงียบเริ่มเหงายังไงไม่รู้เพื่อนเริ่มเงียบเริ่มเหงายังไงก็ไม่รู้นะครับผมโอ้โหไม่ไหลเลยเพื่อนไม่ไหลเลย ยาวไปนะวันนี้ยาวไป หวายช่องสองมาอย่างนี้โอ้โหแต่ไม่แตกว่ะคิวมาสวยไปไงต่ออุ้ยมันเริ่มเบาแล้วเพื่อนมันเริ่มงงเริ่มเงียบแล้วเบ็ดสิบไม่ค่อยสวยเลย เบ็ดสิบไม่ค่อยแตกให้กูเลยเช็ดโคกเอาหน่อย เอาหน่อยดิวะ เอาหน่อยดิวะโหล ฮัลโหลฮัลลีฮัลโหลฮัลลีฮัลลาอะไรกันครับเนี่ยแม่งเงียบจัดเพื่อนแม่งเงียบจัดฮึบ โอ้โห โอ้โห เจ็บอยู่นะ เจ็บอยู่นะ แล้ววายมาว่าไง วายมาว่าไง สเก็ตเตอร์มาแล้ว2ตัว สเก็ตเตอร์มาแล้ว2 ตัวจังหวะนี้ขออีกตัวนึงเพื่อฟรีเกม ฟรีเกมต้องมาแล้ว ยังไม่มาอีกว่ะแม่งให้กูลุ้นอยู่นั่นแหละ โอ้โห อ้าวโหดูดิ สเก็ตเตอร์สองตัวหลายรอบแล้วเพื่อนแต่แม่งไม่มาไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปกันต่อเพื่อนไปกันต่อ เราต้องใจเย็น ๆ นะเพื่อนนะ ไม่รีไม่ร้อนนะครับผม ค่อยเป็นค่อยไปค่อยเป็นค่อยไป แต่มันไม่แตกเลยว่ะมันแตกแต่ตัวเบาเพื่อนฮึบเอาหน่อยเอาหน่อย เอาหน่อยไหลๆหน่อยไหลๆเหมือนตอนเริ่มมาไหลๆเออดูวายมาแล้ววายมาอย่างนี้วายมาอย่างนี้ก็แจ่มดิวายมาอย่างนี้ก็แจ่มแล้วไหลต่อไหมแล้วไหลต่อไหมไหลไปเพื่อนสวยงามสวยงามมันต้องอย่างนั้นมันต้องอย่างนั้นมันต้องอย่างนั้นเออไปต่อเพื่อนยังไปได้อีก ยังไปได้อีกยังไปได้อีกสวย ไหลต่อไปไหลต่อไปแจ่มแจ่มขอแจ่มแจ่มโอ้หมดแล้วว่ะ แต่มันเป็นรายได้รางวัลก้อนใหญ่ก้อนโตมาอยู่ 240บาทไปเพื่อนมาเริ่มมาแล้วทรงเริ่มมาแล้วทรงเริ่มกลับมาแล้วจัดไป10สปินิบสปินอีกสักรอบ จะมาอีกไหมช็อตนี้ว่าไงฮึบฮึบโอ้โหและวายมาอย่างนี้สวยงามเลยครับ ผมไปตัวใหญ่ตัวแพงมาแล้ว โอ้โห เพชรอุตส่าห์มาแล้วไม่มาแตกจัดไปผมขอยักขยับไปเบ็ดยี่เลย เบ็ดยี่เลยแล้วกันเบ็ดยี่เลย เบ็ดยี่นี่เบ็ดโปรดผมเลยนะเพื่อนนะส่วนใหญ่เบ็ดดี้มันจะแตกดีนะผม ไม่รู้ว่ารอบนี้จะแตะดีหรือเปล่าแล้ววายมางี้ แล้ววายมางี้ไม่แตะให้มันรู้ไป วายมางี้ไม่แตะให้มันรู้ไปครับผม เออสวยงามวายเต็มกราฟเพื่อน ดอกนี้ดอกนี้แดกไปทครับผม โอ้โห เอาเรื่องว่ะ เอาเรื่องมาแล้ว ทรงเริ่มมาแล้ว ส่งเริ่มมาดีแล้วครับผมไปต่อมายังไปได้อีกยัไปได้อีกเพื่อนสวย แล้ววายมา4ตัววายมา4ตัวงี้ก็ไหลต่อไปเพื่อนสวยงามผมแตกรัวรัวบอกเลยว่าช็อตนี้ แตกรัวรัวโอ้โหเต็มกราฟไปดอกนี้เอาเรื่องจัดจัดบอกเลยว่าเอาเรื่องจัดจัดครับผมก้อนใหญ่ก้อนโตมาอีกแล้วรางวัลก้อนใหญ่ก้อนโตมาอีกก้อนหนึ่งแล้วเพื่อนเพื่อนซูเปอร์ไม่กลับไป 2,418 บาทนะเพื่อนนะบอกแล้วเป็นยี่ในของจริง10สปินไปเหมือนเดิมมาแล้วเพื่อนส่งเริ่มมาดีแล้วผม ก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจตามผมมาเล่นเกมนี้นะเพื่อนนะสามารถตามผมมาในเมนที่ปักหมุดเอาไว้ได้เลยนะครับผมมีโปรรับให้ตลอดนะ เพื่อนย้ำว่าเมนที่ปักหมุดเท่านั้นนะไม่มีเมนอื่นใดๆทั้งสิ้นนะเพื่อนนะระวังจะโดนโกงกันด้วยนะครับผม จัดไปเบ็ด50 เลย ทุนเราเริ่มมีนะ เพื่อนจัดเบ็ดสูงๆกันสักหน่อยแต่แต่อย่าเพลินมากนะเพื่อนนะถ้ามันไม่แตกก็อย่าเพลินมากนะผมเดี๋ยวหมดตูด แต่อย่างนี้ก็แตกอยู่สวย งามแล้ววางมา 2 ตัวอย่างนี้วางมา 2 ตัวอย่างนี้ การันตีการแตกไปเลยโอ้โหแล้ววางมา 2 ตัวแบบรัวรัววางมา 2 ตัวแบบรัวรวครับผมเอา เรื่องวะเอาวะส่งมาดีจัดจัดบอกเลยว่าส่งมาดีจัดจัดเออไหลไปเพื่อนยังไปได้อีก ยังไปต่อได้อีกสวยสวยสวยงามครับผม ว่าไงต่อว่าไงต่อยังได้อยู่วะยังได้อยู่วะช็อตนี้ยังได้อยู่วะมันไหลดีจังเพื่อนมันต้องอย่นีวะตัวทองมันเยอะนะเพื่อนเกมนี้นะซูเปอร์ไม่กะอีก2,765 บาท ตัวทองมันเยอะแล้วมันไหลดีนะเพื่อนเกมนี้ แบบพอมันแตกปุ๊บมันก็เป็นวายแล้วมันก็ไหลไหลไหลไหลเลยนะเพื่อนนะเอาเรื่องจะจัดครับผมบอกเลยว่าโคตรแจ่มตอนนี้เริ่มมีอาการเจ็บคงเจ็บคอนิดหน่อยแล้วนะเพื่อนนะไปขอแยกขยับเบ็ดกันเบ็ดร้อยเลยละกันจังหวะนี้ละมาถึงขนาดนี้แล้วเบ็ดร้อยเลย แต่ไม่แตะให้มันรู้ไปแต่ขอเข้าฟรีเกมสักรอบหนึ่งไม่ได้เลยเหรอวะยังไม่ได้เข้าฟรีเกมเลยนะเนี่ยเพื่อนแม่งเข้ายากเย็นเหลือเกินเขายากเข้าเย็นจริงเพื่อนสเก็ตเตอร์เกมนี้โหแต่ผมดูทรงแล้วเบ็ดลอยไม่น่ารอดหรอกเพื่อน ขอยากขยับลงกันสักนิดนึงแล้วกัน สัก 60ดีกว่า60ดีกว่าไป จัดกันต่อครับผมปหกส60 ไป ถ้าจัดเบ็ดร้อยยาวเดี๋ยวมันจะหมดตูดเร็วนะเพื่อนนะเราต้องอย่าเน้นโลภนะครับผม ค่อยๆเป็นค่อยๆไป ไม่ต้องรีบ ไม่ต้องร้อนเน้นไหลเน้นไหลเพื่อนวายมาอย่างนี้สวยๆไปไหลต่อไปเพื่อนโอ้โหมันไม่ค่อยมีกรอบทองนะเพื่อนช็อตเมื่อกี้ถ้ามีไอตัวกรอบทองเยอะๆนะบอกเลยว่าแจ่มบอกเลยว่าแจ่มบอกเลยว่าแหลมฮึบฮึบเออเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยวายมาอย่างงี้ว่าไงไม่แตก เริ่มเงียบเริ่มเหงาแล้วเพื่อนเริ่มเงียบเริ่มเหงาแล้วผมโอ้โหเฉดคกไม่แตกเลยอะไรกันครับเนี่ยไปขอญาตแก้มือเบ็ดร้อยกันสนิทสักหน่อยละกันไม่ไหวนะเพื่อนจับออโต้ไปเลยผมขี้เกียจกดนะ เริ่มจะใจร้อนแล้วผมช็อตนี้แล้ววายว่าไงวายมางี้สองตัวโอ้โหไม่แตกว่ะอะไรวะเนี่ยเออมาวะส่งมาแล้วส่งเริ่มมาวายมาขนาดนี้ไม่แตกอยู่วะ วางไงต่อเพื่อนไหลไหมไหลไหมไหลดีไหลดีรออะไรอะไหลดีไปต่อไงไปต่อไงโอ้โหไม่ไหลแล้ะเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยเบ็ดร้อยนะฮัลโหลสวยต้องงาน ไปต่อไงไปต่อไง ไม่ไม่ไหลอีกแล้วเพื่อนเกินไปอ้าวแล้วจ้าวันนี้สเก็ตเตอร์มาสองตัวอีกแล้วเพื่อนมาสักที่เถอะสักที่เถอะโอ้โหัไม่เข้าอีกเหรอแต่ยังได้ลุ้นกันต่อเพื่อนยังได้ลุ้นกันต่อมันต้องมาแล้วว่ามันต้องมาแล้วจริง เออสวยงามครับผมต้องอย่างนั้นดิวะเออได้เข้าสักทีนะเพื่อนนโอ้โห กว่าจะได้เข้าฟรีเกมไปเช็ดคคกมาขอจำแจมเมื่อขอจำแจมนะในฟรีเกม ตัวคูณแบบพุ่งทะยานนะครับผม ขอแตกแบบรัวๆสักหน่อยมาโอ้โหเฮ้ยแต่ในฟรีเกมจะไม่แตกเลยก็ไม่ไหวนะในฟรีเกมจะไม่แตกเลยก็ไม่ไหวเด้อเอาหน่อย เอาหน่อยเพื่อนเอาหน่อยสวย เอางานไหลไปเพื่อนไหลไป ไหลไป ไหลไปแบบแจ่มๆอย่างนี้ไม่แจ่มอย่างนี้ไม่แจ่มไหลๆเนี่ยดิวะวายมาแล้ววายมางี้วายมางี้สวยดิไหลไปเพื่อนไอ้เขียวไอ้เขียวมาสวยงามครับผมแล้ววายมา 2 ตัวติดติดวายมา2ตัวติดติดแบบนี้ก็แตกไปดีไม่แตกให้มันรู้ไปไม่แตกให้มันรู้ไปเพื่อนเออแจ่มแจ่มแหลมแหลมว้าวไปเลยสวยไหลไหลไปเพื่อนไหลไหลไป ยังได้อยู่ว่ะ ยังได้อยู่ว่ะ มันต้องอย่างนั้นโอ้โหแล้ววายสามตัวติดอย่างนี้ไม่แตกก็ไม่ได้แล้วโอ้โหเต็มกราฟผมเต็มกราฟแล้ววายก็เต็มกราฟเหมือนกันไหลไหลต่อเพื่อนไหลต่อแบบรัวๆบอกเลยว่าดอกนี้ไหลต่อแบบรัวๆโอ้โหเบ็ดร้อยเพื่อนเบ็ดร้อยแล้วไม่ไหลขนาดนี้เช็ดโค้ซูเปอร์ไมกาไปดิครับผม 18,000กว่าบาทเลยนะเพื่อนเอาหัวเอาเรื่องจัดจัดถือว่าคุ้มกับที่รอคอยนะเมื่อนะคุ้มกับที่รอคอยสีสปินนะผมเอาเรื่องจัด แต่วายมาอีกแล้วแล้วกอบทองเต็มกราฟเลยดอกนี้กอบทองเต็มกราฟเลยไหลไปเพื่อนไปได้อีกยังไปได้อีกเพื่อนอ่ะว่าไงว่าไงสวยเคยังได้อยู่ ยังได้อยู่ยังได้อยู่โอ้หมดตะก้อนนะหมดตะก้อนแต่ยังได้รางวัลก้อนใหญ่กสอนโตร้อีก2,420 บาทนะเพื่อนนะปลายปลายปลายยังมีต่อยคาสปินครับผม มาดีจัดครับผมทรงมาดีจัดจัดนะทรงมาดีจะจัดมาตุ้มเดียวดอกนี้เลย เออ ครึ่งกราไปพี่กาได้มาร้อยเดียวเช็ดโค้กสวยงามวายมาวายมาแล้วไหลไหมไหลไหมไหลอยู่อ่ะไหลอยู่อ่ะแล้ววายเข้าต่อแล้ววายเข้าต่ออีกสองตัว สวยสวยงามงามไปครับผม สวยสวยงามงามไป โอ้โหหมดไวแล้วแต่ก็ยังนะรางวัลก้อนแข่งก็โตอยู่อ่ะ4,120 บาทเมกะไปครับผมเพื่อนเอาเรื่อง สปินสุดท้าย เหลือสปินสุดท้ายแล้วว่าไงหมดแล้วหรือเปล่าโอ้โหหมดแล้วอ่ะได้มาทั้งหมดเท่าไหร่วะเนี่ย